เศนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป เป็นรายการที่อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษา ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำมาดูกันว่าตามเต้นับเมาขนาดไหน เาไปเขาใหญ่ครับแค่แท็กครั้งนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับ ครับและแล้วเราก็มาถึงที่เยนโลซับมาคิสอ่านไม่ออกละเยนโลนะครับ ตอนนี้ร้านกาแฟนะครับตามผมมาบรรยากาศโดยรอบก็เป็นไงครับข้างในสวยมากเลยครับ さんの世代ตามติดเต้นตามมานะครับตามตามตามติดเต้นมาตามติดจู อุ้ยอุ้ยนะ สวยมากเลยอ่ะ

น้ำไฟค่ะเดน้ำไฟเลยน้ำไฟค่ะน้ำไฟค่ะน้ำไฟเขาใหญ่ค่ะมาเขาใหญ่เจอได้เจอได้เลยจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเขาใหญ่มีไม้หนึ่งมีไม้หนึ่งยนต์ขึ้นนะโอเคนะครับวันนี้รายการตามติดเต้นนะครับ ตามติดเต้นอยู่ที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับ วันนี้ตอนตื่นเต้นไม่ได้เมานะครับ ก็แค่แบบเสียงดังนิดนึงต้องขอขอโทษทุกคนนะครับ ขอโทษ โอเคนะครับ เราไปดูกันว่าตานตื่นเต้นจะเมาขนาดไหน โอเคนะครับ